มาดูไอดอลของนโยกกันค่ะ อยู่ที่ชมรมพลเมืองเด็กดีเขตดินแดงค่ะ คุณครูไทยวันมนพศ์สอนค่ะ สวัสดีค่ะ ดิฉันนางสาวไทยวันมูลพรมสอน เป็นประธานชมรมพลเมืองเด็กดีเขตดินแดงค่ะ ก่อนที่คุณครูวันจะมาทำชมรมพลเมืองเด็กดีเขตดินแดงเนี่ยคุณครูวันทำอะไรมาก่อนคะอ๋อก่อนที่จะมาทำงานตรงจิตอาสาตรงนี้นะคะ ก็เห็นสภาพแวดล้อมตรงชุมชนดินแดงเนี่ยมันไม่ค่อยดีแล้วก็มีเด็กผู้หญิง ก็มีความคิดที่แบบว่า ค่านิยมที่ผิดผิดตั้งแต่แรก แล้วเหมือนกับว่าไม่มีใครคอยช่วยแนะนำหรือแนะแนวให้เขาก็เลยทำให้คิดว่าถ้าเรามีกิจกรรมดีๆ ให้เขาทำ เขาก็อาจจะมีทางเลือกที่จะทำในสิ่งที่ดี ๆ แล้วก็เป็นประโยชน์ต่อสังคม แล้วก็สามารถที่จะนำชื่อเสียงกลับมาสู่ชุมชนดินแดง เพราะเนื่องจากว่าสภาพแวดล้อมที่แฟดดินแดงเนี่ยมันเป็นแหล่งของยาเสพติดเป็นชุมชนใหญ่ สิ่งที่ขึ้นชื่อลือชาก็คือเรื่องยาเสพติดเรื่องเด็กแว้นเพราะอีกอย่างหนึ่งแฟดเนี่ยมันติดอยู่กับริมถนน เวลาไปไหนมาไหนเนี่ยมันจะสะดวกในการใช้พาหนะในการมารับมาส่งพวกเด็กแว้นนะคะ จะสังเกตเห็นง่าย ๆ จากสภาพแฟด1 2 3 4 5 6 7 8แฟดหนึ่งที่ครูวันจัดตั้งขึ้นมาเป็นชมรมพลเมืองเด็กดี เป็นเยาวชนกองทัพไทยเป็นทูบีนัมเบอร์วันก็เพราะว่าเป็นส่วนหนึ่งที่อยากจะให้ตรงนี้เป็นศูนย์รวมของกิจกรรมดี ๆสำหรับเด็กอะค่ะ แล้วก็เด็กก็มีทางเลือกด้วยที่จะต้องทำสิ่งที่เขารัก ก็เลยจัดตั้งตรงชมรมตรงนี้ขึ้นมาค่ะ เป็นชมรมนี้ได้เนี่ยคุณครูวันเนี่ยมีการสร้างนกิจกรรมกับอะไรมาบ้างคะอ๋อก่อนที่จะเป็นชมรมนี้หรอคะ เมื่อก่อนครูวันก็เป็นนักธุรกิจทำธุรกิจส่วนตัวนะคะพอดีคุณพ่อไม่สบาย ก็เลยต้องมาปฏิบัติ แล้วคราวนี้ก็มาเห็นเด็กกลุ่มหนึ่งซึ่งเป็นตัวเล็กๆ อย่างป .2 ป .3 เนี่ยเขาก็มาวิ่งอยู่ใต้อาคารแฟดแถวๆนี้แหละค่ะ เมื่อก่อนยังไม่เป็นห้องเป็นที่โล่งแจ้งแล้วก็คราวนี้ก็เห็นเขาเต้น แล้วก็มีแววที่จะ ไปได้ดี แต่ว่าไม่มีเวทีแสดงออกคือเขามีใจรัก เราก็เลยเข้าไปคุยกับเขาแล้วก็สอบถามเขาแต่เขาบอกว่าไอ้ที่เต้นเนี่ยคือเขาเต้นตามวิทยุโทรทัศน์ แต่จริง ๆ แล้วเขาอยากเรียนนาฏศิลป์แต่ไม่มีเงิน เพราะสภาพแวดล้อมของผู้ปกครองที่นี่หาเช้ากินข้ามวิชานาฏศิลป์ที่เขาจะไปเรียนมันก็แพงด้วย แล้วที่นี่ครูวันก็เป็นหนึ่งเดียวที่ให้สนับสนุนให้เรียนตรงนี้เพราะเนื่องจากว่า ไอ้ที่ไปเต้นหรืออะไรเนี่ย มันก็จะไปอีกแนวหนึ่งในการที่แบบว่าเด็กอะ่ะ มันไม่ได้เป็นอนุรักษ์เชิงวัฒนธรรมไทย หรือว่าสืบสารประเพณีไทยเลย ก็เลยแนะนำให้เขาเรียนนาฏศิลป์เขาชอบมากจากเด็ก 5 6 คน ณตอนนั้นตัวเล็กๆ ก็ใฝ่ใฝ่ที่อยากจะเรียน ก็มาซ้อมกันที่ใต้อาคารนัดกันตอนกลางวัน ก็มาเขาก็มาตามปกติ เพราะว่าอยู่บ้านเขามันร้อน ก็มาอยู่ใต้อาคารแฟด พราะหลังจากนั้นมันก็ปากต่อปากก็ชาวบ้านเห็นเนาะพวกผู้ใหญ่ ก็เอาไอ้นู่นมาให้ เอาวิทยุมาให้ เอาพัดลมมาให้เอาผ้ามาให้ เพื่อทำเป็นผ้าม่านกั้นให้มันดูเรียบร้อยเพราะเนื่องจากว่าเด็กอะ่ะมันต้องเปลี่ยนเป็นจงกระเบน แล้วคันนี้เขาก็เลยเอาผ้าผ้าม่านทำเป็นห้องให้ ถ้าไปดูในเว็บจมลมพลเมืองจะเห็นตั้งแต่แรกจนณปัจจุบันนี้ แล้วก็การทำต่างๆ ให้เด็กๆ มีห้องขนาดนี้ทำได้ยังไงคะ อ๋อชมรมพลเมืองเด็กดีนะคะก่อตั้งมาตั้งแต่เริ่มแรกเลย ก็ตั้งแต่ปีพศ2551จนมาถึงนี่ก็นับแล้วก็ย่างเข้าปีที่ 12 แล้วค่ะ เออจากตรงนั้นมาถึงตรงนี้ได้มาก็เราต้องใช้ความอดทนและก็เด็กๆ และครูวันก็ต้องมีใจรักตรงนี้และรักสถานที่รักบ้านเกิดที่อยู่ตรงนี้ มันก็เลยทำให้ตรงเนี้ย เป็นที่ศิวิไลขึ้นมาพัฒนาขึ้นมาดีขึ้นตามลำดับ คือถ้าไม่มีใจสักอย่างทุกอย่างมันจะไม่เป็นถึงขั้นตอนตรงนี้เพราะว่าใต้อาคารแฟดเป็นที่โล่งแจ้ง ห้องน้ำก็ไม่มีห้องลำก็ไม่มีมีขยะมีขี้ฝุ่นก่อนที่เด็กๆจะลำ เมื่อก่อนนี้ก็ต้องขัดถูแล้วก็ปัดกวาดกันก่อน ถึงจะได้ลำ เพราะว่าขี้ฝุ่นเยอะเนื่องจากติดกับถนนใหญ่ แล้วจนกระทั่งเราได้ออกไปแสดงข้างนอกด้วยการเป็นจิตอาสา แล้วก็ไปช่วยเพื่อการกุศลแท้ๆไม่ได้เป็นเรื่องพาณิชย์ก็มีผู้ใหญ่ใจดีเห็นมาเยี่ยมชมรมเห็น ก็เลยได้พัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆ จนได้จัดตั้งเป็นกองข้าป่าขึ้นมาเมื่อปีที่แล้วเเดือนพฤษภาคม ก็ตั้งได้มาตั้งกองข้าป่า ก็ได้เงินประมาณแสนห้าก็รีบทำเลยทำทีละอย่างทีละอย่างได้มารีบทำได้มารีบทำ จนทุกวันเนี้ยทุกบาททุกสตางค์ลงจาก ลงมาเป็นลงเป็นห้องนี้จนสมบูรณ์แบบอะค่ะ แล้วก็มีผู้ใหญ่ใจดี เห็นว่าเราอะมีความแน่วแน่จริงว่าเราจะทำตรงนี้เพื่อพัฒนาเด็กในละแวกชุมชนดินแดง ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ก็เลยได้การสนับสนุนจากการเคหะจากสำนักงานเขตดินแดงจากศูนย์สามวัย จากดรกมลรัตน์ ที่อยู่สุขโขทัยธรรมธิราชที่เอาวิชาความรู้คอมพิวเตอร์ เบื้องต้น ให้พวกเราเรียนสำหรับผู้ใหญ่ครูวันก็มีส่วนหนึ่งที่ได้วิชาคอมพิวเตอร์ตรงนี้ได้เผยแพร่เอากิจกรรมของเด็กเด็กไปเรียนแล้วก็เผยแพร่ออกไปให้สู่สังคมภายนอก ก็ทำให้ตรงนี้เจริญได้มีคนรับรู้ แล้วก็ข่าวสารจากชมรมตรงนี้ได้เร็วยิ่งขึ้น ถ้าไม่มีตรงศูนย์สามวัยในเรื่องการสอนทางคอมพิวเตอร์ เราก็คงจะอยู่แต่ตรงโลกแคบๆนี้แหละค่ะ ตอนนี้เราขยันลงทุกอย่างไม่ว่าเฟซไม่ว่าไลน์ไม่ว่าเวิร์ดเพจหรือว่าอะไร เราก็ทำทุกอย่างเพื่อให้ชื่อเสียงของดินแดงเปลี่ยนไปในทางที่ดีและอีกอย่างที่ทำตรงนี้ขอบคุณคุณครูจิตอาสาทั้งหลายทั้งปวง ไม่ว่าจะเป็นครูนาฏศิลป์นายวีรวัตรขันทองที่มาสอนด้วยความเต็มใจ อยู่ถึงอยุธยาก็มาสอนเด็กทุกอาทิตย์ค่ะ มาเพื่อให้เด็กได้เรียนรู้วิชานาฏศิลป์อย่างแท้จริง คุณครูบีเวอร์ สอนอะคูเลเล่สอนกีตาร์เพื่อให้เด็กไม่จำเจ ในการเรียนนาฏศิลป์สำนักงานเขตดินแดงส่งครูมาสอนแต่งหน้า สอนทำผมทำเหรียญโปรยทาน และก็ทำสบู่ ขอบคุณชมชมรมนโมพุทธายะ ที่ให้เด็ก ๆ พัฒนาจิตใจให้ดีขึ้น คือเรียนให้เด็กอะรู้จักว่าจิตบังคับจิตใจ ไม่ให้หลงไปทางที่อื่น สิ่งนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญ เด็กเรามีการนั่งวิปัสสนา มีการสวดมนต์ มีการทำหลาย ๆ อย่างเพื่อว่าให้เขารู้ว่าในการทำดีทำอย่างไร แล้วก็บังคับจิตใจยังไง แล้วก็พัฒนาคุณภาพชีวิตไปสู่เป็นผู้ใหญ่ที่ดีขึ้นในอนาคตอะค่ะ